มีปากดึงสนใจได้ถามเราเบอร์นี้ของเซอร์วิสป่ะอ๋อเอาจากนี้ก็ได้แจ็ค เอาจากนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเห็นหรอนี่นะครับพื้นที่ติดคอเย็นเนี่ยเนี่ย ตรงนี้ เดินทอขนไปเีตัวว่าอะไรนะเออจำนันละเด็เบเกอร์มันนะครับ อันนี้จะขึ้นคอยเย็นนะครับเอาตึงมือนะ cắn đâu ao nhầm หนึ่งสีน้ำตาลสองสีเขียวสามสีน้ำเงิน รียบร้อย เรียบสายดีๆต่อท่อนำทิมเนี่ย เข้าดึงท่อนำทิมออกมาเห็นบ่เนี่ย มันบ่เขาล็อกมัน เห็นบ่มันจะมีขาเสียบอยู่ เสียบเอา มันเสียบออกไปเอาวะเข้าแล้วเนาะ เออ